เจ้าช่อชวนชมกระทงเรือจะงามว่า củaพี่องค์พรม ปากหวานก็เป็นหงเหินเขาก็เอาหวานแม่คุณหูดหัวพ่อยังหัวเดินดาสวยเอ้ย รอยพิมพ์รอยยิ้มแก้มเธอ จะรักจะหลงเดียวก็คงจะเกิดจะฝันจะวาดเดียวก็พลันละเบอ าตสักนิดก็นลวกันนะครับสำหรับท่านที่มาสนุกด้านบนเวทีนะครับโปรดให้เกียรติน้องๆนางรำเขาด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะร่วมสนุกแล้วเราจะทำอะไรก็ได้นะครับ เพราะว่าอาชีพสายเดียวกันเราให้เกียรติน้องๆเขาด้วยนะครับ เราร่วมสนุกเราก็ให้เกียรติเจ้าภาพแล้วก็ให้น้องๆให้เกียรติน้องๆเขาด้วยนะครับ เพราะว่าน้องๆมามอบให้ความสนุกไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรตามใจก็ได้นะครับ เพราะว่ามันจะเสียนะครับมันจะเสียวงการกับผลงานเพลงลูกทุ่งแล้วก็ งานลำบุงนะครับก็ต้องขอฝากไปด้วยกันแล้วกันสำหรับท่านที่มาสนุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครนะครับไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย แต่ว่าเราต้องให้เกียรติน้องๆให้เกียรติอาชีพเดียวกันด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าท่านจะทำอะไรตามใจก็ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับ เพราะว่าเราก็มาฝากไว้ให้เป็นที่แนะนำแล้วก็เตือนสติกันเวลาร่วมสนุกนะครับเพราะว่าเราน้องๆก็ทำงานอาชีพนี้นะครับไม่ใช่ว่า เราจะมาทำอะไรก็ได้กับน้องๆ นะครับ เพราะว่าน้องๆ มาร่วมให้สนุกแล้วก็ให้เกียรติน้องๆ ด้วยกันละกันนะขอความอนุญาตทุกท่านด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแล้วก็ความสนุกกับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยกันละกันนะครับอ่ะสนุกต่อเนื่องเลยก็แล้วกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับ The far.